หัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไร นะครับ นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่ากราฟิกดีไซน์นะครับ ภาพกราฟิกก็คือเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นะครับอย่างโปรแกรมที่นักศึกษารู้จักกันดีนะครับ อย่างเช่นโปรแกรม Photoshop โปรแกรม Illustrator หรือแม้แต่โปรแกรม Paint นะครับที่อยู่ใน Windows เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพกราฟิก นะครับซึ่งภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ต้องอาศัยประสาทตาในการมองนะครับ ซึ่งสารที่ใช้ประสาทตาในการมอง ในที่นี้เราก็จะเรียกว่าทัศนสาร ทัศนสารทัศมาจากแปลว่าการมองเห็นนะครับ ผสมกับคำว่าสารก็เลยกลายเป็นทัศนสารนะครับ นอกจากนี้นะครับนักออกแบบกราฟิกเนี่ยก็จะต้องอาศัยวิธีการทางศิลปะ และก็วิธีการทางการออกแบบนะครับ ในการออกแบบกราฟิก วิธีการทางศิลปะ ซึ่งก็จะเป็น เนื้อหาในส่วนต่อ ๆ ไปที่เราจะได้เรียนนะครับ ส่วนวิธีการทางการออกแบบก็อย่างเช่นโปรแกรมต่าง ๆ นานาที่มีให้ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับนักออกแบบก็จะต้องใช้ทั้ง2อย่างนี้เพื่อที่จะออกแบบให้ภาพกราฟิกเราออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ความหมายของการออกแบบกราฟิกนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการออกแบบบนพื้นผิวแบบ 2 มิติ พื้นผิว 2 มิติก็คือมีแกน x กับแกน y นะครับ เวลานักศึกษาวาดรูปในคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็จะเป็นภาพแบนๆ แล้วก็จะวาดเส้นแล้วก็สามารถลงสีลงไปในนั้นได้นะครับ หรือว่าถ้าจะเล่นเงาเล่นอะไร มันก็เป็นการวาดภาพอยู่บนแกน x กับแกน y นะครับ เป็นการออกแบบบนพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อความความรู้สึกนึกคิดนะครับ แล้วก็อารมณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้นะครับ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันอย่างที่นักศึกษารู้นะครับ แม้แต่โทรศัพท์มือถือเองเนาะนักศึกษาอาจจะเคยถ่ายรูปมา แล้วก็เอามารีทัชภาพ ลบสิว เติมข้อความ แปะรูปการ์ตูน สติกเกอร์ หรือว่าใส่กรอบนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถใช้ในการออกแบบกราฟิกได้ ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Photoshop อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบกราฟิก ในปัจจุบันให้กับนักออกแบบนะครับ คุณค่าของงานกราฟิกนะครับหนึ่งเลยก็คือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้หรือว่าใช้ในการศึกษาในการเล่าเรียนได้นะครับช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นนะครับนักศึกษาลองดูภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตารางธาตุ เนาะถ้าใครเรียนแผนวิทย์มาก็จะรู้ว่านี่คือตารางธาตุ ตารางธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกอย่างหนึ่ง เพราะว่าถ้าดูจากช่องจะเห็นว่าแต่ละช่องแต่ละแถวก็จะแบ่งเป็นสีนะครับ อย่างเช่น มีสีเขียว มีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้า ถ้าเราดูกวาดสายตาดูคร่าวๆ สีอะไรเยอะสุดครับสีเหลืองเยอะสุดเนาะซึ่งก็จะเป็นประประเภทของธาตุแต่ละธาตุซึ่งจริงๆ อาจารย์ก็เคยเรียนแต่อาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วนะครับจำได้ Na โซเดียม O ออกซิเจน N ไนโตรเจน ถูกไหม ช่วยบอกทีนะครับ อ่ะ เนี่ยนะครับ ก็เป็นการแบ่งสีที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถท่องธาตุต่างๆ ได้ง่ายแล้วก็จำได้นะครับว่าแต่ละสีเนี่ยแต่ละธาตุเนี่ยแบ่งหมวดหมู่อย่างไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกอย่างหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับภาพกราฟิกก็ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดแล้วก็การตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางด้านการกระทำและความคิด ถ้านักศึกษาเห็นขวดสีเขียวๆแล้วมีหัวกะโหลกไข้ติดอยู่ที่หน้าขวด นักศึกษาจะกินไหมครับ กินค่ะอาจารย์ไม่นะครับ เราก็ต้องไม่กินเพราะมันเป็นรูปหัวกะโหลก เรามองแวบแรกก็เอ้ย มันต้องตังอันตรายแน่เลยเนาะแล้วยังมีคำว่า poison อีก ซึ่งแปลว่ายาพิษนะครับ แปะอยู่อย่างนี้นะครับก็ทำให้เราตัดสินใจได้รวดเร็ว ถ้าเห็นรูปวัวขับขับรถอยู่แล้วเห็นป้ายที่มีรูปวัว แสดงว่าอะไรครับ ใกล้จะถึงฟาร์มโคนมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ แสดงว่าแถวนี้เนี่ยมีวัวเยอะ มีวัวข้ามถนนข้ามไปข้ามมาให้ขับรถเนี่ยระวังชนแม่วัวนะครับหรือแม้แต่ภาพสุดท้ายเมนกับวีเมนคืออะไรครับ เป็นป้ายหน้าห้องน้ำเนาะอันนี้เราเห็นได้บ่อยนะครับ ก็จะเราดูเว็บแรกที่จริงไม่ต้องมีข้อความไม่มีแค่รูปเป็นผู้หญิงกับผู้ชายหัวกลมๆแค่นี้เราก็ดูออกแล้วนะครับว่าห้องน้ำอันไหนผู้หญิงอันไหนผู้ชายนะครับ ต่อมานะครับการออกแบบที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายเนี่ยมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะในปัจจุบันเนี่ยในยุคของข้อมูลข่าวสารนี่ข้อมูลกระจัดกระจายแล้วก็เยอะนะครับบางทีเราก็รับข่าวสารไม่ถูกกราฟิกก็จะเข้ามาช่วยเรื่องตรงนี้นะครับช่วยทำให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วชัดเจน แล้วก็สื่อความหมายร่วมกันในสังคมนะครับนักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิก เนาะอินโฟกราฟิกคือการเอาข้อมูลมาทำให้เป็นภาพนะครับทำให้ดูง่าย ๆ อย่างเช่น ถ้าเราดูรูปสุดท้ายเลยรูปสุดท้ายครับอเมริกาโน่ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก็ประกอบด้วยมีน้ำสองส่วน แล้วก็มีกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งส่วนผสมกันกลายเป็นอเมริกาโน่นะครับเราดูแป๊บเดียวเห็นว่าเออน้ำสีฟ้ามันเยอะ สีส้มๆมานิดเดียวเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ากาแฟแต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ นี่ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกอย่างหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือความหมายคร่าวๆของกราฟิกรวมถึงคุณค่าของงานกราฟิกนะครับส่วนประเภทแล้วก็คุณลักษณะของภาพกราฟิกมีอะไรเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ